ในเรื่องของกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลเนี่ย ถ้าเราพูดถึงแค่เพียงปี 2540 ถึง 2559 เราก็จะคิดถึงแต่การกำกับตัวบริการกิจการ อย่างที่อาจารย์บอกว่าเราจะแยกเป็น2ส่วนนะคะ ส่วนที่เรียกว่าโทรคมนาคม ส่วนที่เรียกว่าแพร่ภาพและกระจายเสียงนะคะ ซึ่งแพร่ภาพและกระจายเสียงเนี่ยกก็พัฒนามาได้ได้ทันสมัยต่อต่อยุคสมัยของการเป็นทีวีดิจิตอลแล้วนะคะกก็ดีขึ้นมา แต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะเผชิญต่อไปข้างหน้าก็คือ ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี 2560 มีการพูดถึงเรื่องสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร ซึ่งถ้าหากเรามีการเปิดโอกาสให้มีการใช้วงโคจรดาวเทียม ตามแนวทางที่กำลังถูกขับเคลื่อนอยู่ในปัจจุบันในระดับโลกนะคะโดยเหตุที่วงโคจรนั้นจะมีอยู่ 2 ระดับ ระดับจริงๆมีมีหลายระดับนะคะแต่ที่ที่จำกัดเป็น 2 ระดับเพื่อให้ง่ายขึ้นคือ ระดับวงโคจรที่อยู่ไกลออกไปนอกโลก ซึ่งเราจะคุ้นเคยกันดี แล้วเราก็ได้ใช้มาตลอดก็คือการที่เราส่งดาวเทียมไทยคม 1 2 3 4บลาบลานะคะเพราะฉะนั้นการลอนดาวเทียมเหล่านี้ไปวางเป็นลักษณะประจำที่ค้างฟ้า เราจะเรียกดาวเทียมเหล่านี้ว่าเป็นดาวเทียมค้างฟ้าประจำที่ แล้วดาวเทียมเหล่านี้ก็จะส่งสัญญาณลงมา นะคะ สถานีวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ที่อยู่ภาคพื้นดินก็จะทำทำสถานีรับ เมื่อทำสถานีรับ ท่านก็จะดูโทรทัศน์ได้ แต่เราก็มักจะมาใช้ในการถ่ายทอดสด เพราะว่าที่ที่มีลักษณะของการข้ามทวีปนะคะเพราะว่าการวางดาวเทียมเนี่ยทำให้เราถ่ายทอดข้ามทวีปส่งจากอีกทวีปหนึ่งมายังอีกทวีปหนึ่งได้ เพราะฉะนั้นเราก็มักจะใช้ในกรณีที่เป็นการถ่ายทอดสดข้ามทวีป เช่นการดูกีฬาโอลิมปิกนะคะหรือแม้กระทั่งดูฟุตบอล เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมมีอัตราการใช้บริการนะคะซึ่งดาวเทียมเหล่านั้นก็ถูกใช้เต็มที่ แล้วก็หลาย ดวงก็กำลังจะบดระวางเพราะอายุดาวเทียมในในกลุ่มที่ใช้ในการไปวางประจำที่ในในวงโคจรค้างฟ้าแบบนี้นะคะต้นทุนของดาวเทียมสูงมากค่ะ แล้วดาวเทียมก็จะมีอายุการใช้งานถึง 30 ปีนะคะเพราะนั้นกว่าจะวางแผนส่งทีหนึ่งก็ไม่ง่ายนะคะเพราะนั้นในระยะหลังก็มีการพัฒนาและดาวเทียมเหล่านั้นส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันในในในระดับนโยบายนะคะว่า มีการเช่าขอใช้เนี่ยเต็มอัตราเลยค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย เช่นเราอยากถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่นิยมกัน หรือหลาย ๆ ค่ายเนี่ยนะคะ กีฬาหลายๆ อย่างเนี่ย ก็ไม่มีพื้นที่ให้เราเหลือที่จะเช่า ก็เลยมีการจัดมีการทำพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนของวงโคจร การใช้ดาวเทียมที่ในวงโคจรที่ใกล้โลกนะคะแบบไม่ประจำที่หมุนรอบโลก เหมือนอย่างเช่นที่เราก็เป็นที่ได้เคยได้ยินข่าวใช่ไหมคะ วันลอยกระทง หลายคนก็จะทราบว่าเป็นวันที่ฟูมูล คือพระจันทร์เต็มดวง เราก็ถ่ายรูปกัน เราก็นึกว่าเราได้เห็นพระจันทร์เต็มดวงและเห็นดวงดาว ซึ่งจริงแล้วไม่ใช่ค่ะ เป็นดาวเทียมที่อยู่ใกล้โลกแล้วเราก็เห็นเป็นระยิบระยับนะคะ ทั้งหมดนี่แหละค่ะ เป็นดาวเทียมอีกชุดหนึ่ง ซึ่งก็มีสเสน่ห์เช่นอยู่ใกล้โลก เพราะนั้นการส่งสัญญาณใช้เวลาน้อยกว่า แล้วก็ต้นทุนอาจจะสูงแต่ว่า ด้วยลักษณะของเมื่ออยู่ใกล้โลกเขาใช้ระบบที่เขาพัฒนาเนี่ยใช้ดาวเทียมหลายดวง บางระบบนะคะบางรูปแบบบางประเทศที่เขาผลิตมานะคะ ใช้ 66 ดวง บางประเทศ global star อะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะใช้อยู่อาจจะ 30ดวง 40กว่าดวง แต่เขาก็จะเป็นการพัฒนาธุรกิจร่วมกันในระดับโลกมีพาร์ทเนอร์ในหลาย ๆประเทศร่วมกัน เพราะฉะนั้นเขาก็มีต้นทุนพอที่จะวางระบบดาวเทียมเหล่านี้ ซึ่งจริง ๆ แล้วในปัจจุบันเขาวางกันหลายระบบมากแล้วนะคะ ราะนั้นถามว่าถ้าประเทศไทยจะไปวางบ้างเราจะทันเขาไหมต้นทุนนี่มหาศาลแต่สิ่งที่เขาต้องการและเราเองก็น่าจะดีมานซัพพลายน่าจะตรงกันนะคะเขาพร้อมที่จะซัพพลายตัวช่องเหล่านี้ให้กับเราแต่เรานี่ต้องมีตัวที่ช่องสัญญาณรับ จากที่เขาจะส่งมาจากตัวดาวเทียมดังกล่าวนะคะจะเป็นเขาเราจะเรียกว่าชั้นลีโอ LEO นะคะคล้ายกับยี่ห้อหนึ่ง น้ำสียี่ห้อหนึ่งถ้าชื่อเต็มจริงๆคือ Little Earth Orbit นะคะ ก็คือเป็นดาวเทียมที่เป็นในวงโคจรที่ต่ำที่สุดหรือใกล้โลกที่สุดนะคะ เพราะนั้นอย่างเนี้ยเราจะปล่อยให้มีการส่งสัญญาณเหล่านี้ได้ไหม แล้วก็ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกแล้วคำถามกลับไปว่ากฎเกณฑ์ที่เราจะมาจับกับเรื่องพวกนี้มีหรือยังซึ่งรัฐธรรมนูญเริ่มวางหลักการนโยบายเอาไว้แล้ว แต่กฎเกณฑ์เราคงต้องติดตามนะคะทุกอย่างต้องใช้เวลา แล้วอย่างที่อาจารย์เคยบอกไว้แล้วว่าการจะออกกฎเกณฑ์ในรูปพระราชบัญญัติใช้เวลาในการที่จะนำเข้าสู่สภานะคะรัฐสภาในปัจจุบันพิจารณาครบ 3วันละ ก็ใช้เวลาร่วมเกือบปีนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดมีการยุบสภาต้องไปต่อคิวใหม่อีกกี่ปี เพราะนั้นทั้งหมดนี้เราคงต้องติดตามต่อไปนะคะว่ากฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลของเรา ในส่วนที่ยังมีอีกเยอะแยะมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าใช้วงโคจรเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร เพราะนั้นในส่วนของกฎเกณฑ์กำกับดูแลฝากผู้เรียนทุกท่านนะคะ อ่านเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เราจะพบกันต่อไปในส่วนของกฎเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุค่ะ